เด็กคนใจเอาความรักมาให้คนใจเด็กเขาวอกดีกันมองอยู่ทางตนนทางนี้กันพี่อทางแม่แม่น้องแม่ตาไว้น้ำมาหาพี่ก็ดีน่ารักดูสิออกระกันละก็เอยก็เอยก็ไก่ก็เอยก็ก็้เรากวดก็สวนของเราก็วดของเรากไปเข้ามาก็จนมันทังตั้งก็ถึง คนใจกล้าจอจาใช้ดี